สวัสดีครับ พบกับรายการซีเก้งทอยนะครับ วันนี้เอารีวิวตัวรถตัวแรงเลยนะ เป็นรถดิฟที่มนุษยชาติรอคอยเวอร์ไปอีกแล้วนะครับ ตัวนี้จากร้าน MXRC นะครับส่งมาให้ผมรีวิว เป็นรถบังคับดิฟนะครับ แต่มันไม่ใช่แค่ดิฟธรรมดาที่ผมเคยรีวิวนะ ตัวนี้ขอบอกก่อนว่า เออมันมีเครื่องเสียง เป็นชุดเครื่องเสียงอยู่ข้างหลังท้ายรถกระบะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวมาเปิดให้ดูเลยการต่อเชื่อมสัญญาณกับเครื่องเสียงมันจะเป็นยังไง มันจะดังขนาดไหนนะครับอ่ะมาดูรูปแบบกล่องก่อน รูปนี้คือกล่องสีเขียวนะครับเป็นกล่องสีเขียวนะ ราคาที่ร้าน MXRC ขาย 1,690 บาท ก่อนที่จะพูดถึงสรรพคุณข้างใน เดี๋ยวมาดูรอบกล่องก่อนเขาบอกอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นรูป เป็นสเกล1ต่อ10เป็นสเกลมาตรฐานเป็นสเกลยอดนิยมสำหรับคนเล่นรถบังคับเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นรถบังคับไฟฟ้าหรือว่ารถบังคับระบบฐานแบบนี้นะครับ ก็โอเค ยี่ห้อคงผ่านไปแล้วกันให้ดูว่ามีทั้งหมดกี่แบบครับผิดทาง กล่องใหญ่พอสมควรนะครับ อ่า ก็จะมีข้างหลังนะครับ ก็จะบอกมีทั้งหมดกี่แบบอ่ะห้ามีทั้งหมด 10 แบบนะครับ นะสิแบบก็ลายประมาณนี้เลย ถ้าเกิดใครสนใจอยากได้ลายไหนก็ลองแชทเข้าไปสอบถามในช่องข้อความของร้าน MXRC นะครับ ด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดว่าของนี้จะได้มารีโมทคอนโทรลแล้วก็ระบบที่แตกต่างจากรถบังคับตัวไปอ่าอย่างตัวนี้มีระบายความร้อนนะ เป็นมอเตอร์ไฮสปีดเลยนะครับ ตรงนี้กล่องสัญญาณรีเซฟอ่าแล้วก็มีชุดรางฐานนะ โค้งเหมือนโค้งรถไฟฟ้านะครับนี่ตัวรีโมทก็ดูสวยหรูหรานะ เดี๋ยวมาอันบ็อกเลยภายในกล่องเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับ แกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับ ตัวนี้สวยมากเลยนะรถสีดำแดงนะครับ ขออนุญาต ก็จะมีล้ออะไรนะครับ ขอแกะออกมาเป็นทีละส่วนเลยนะอ่ะดึงถุงออกมาเลยดีกว่าอ่าก็จะมีเป็นล้ออะไรนะครับล้ออะไรตัวนี้ก็จะเป็นมีลายดอกยางนะครับ ลายสวยเลยนะฮะเอาไว้สับเปลี่ยนนะครับ เวลาดอกยาง อันนั้นมันพูดง่ายสึกล้อแล้วก็ใช้ดอกยางที่เอามาให้นะครับ โอเควางไว้ตรงนี้นะ ต่อไปก็เป็นเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับ เดี๋ยวก่อน ดึงออกมาก่อนอึบล็อกแน่นมากครับนะเพราะว่ากันเเป็นรอยนะการการสั่นสะเทือนนะครับ ไม่ให้มีรอยนะครับ เวลาเราแพ็คไปให้เนี่ย ก็จะได้สะดวกสบายกับทุกคนนี่ก็เป็นหน้าตารีโมทนะครับรีโมทดูสวยนะ ดูหรูนะครับ ช่องฐานใส่ฐานอะไรเอ่ยใส่ฐาน9โวลต์นะครับใส่ฐานเป็นฐาน9โวลต์ก็หมุนนะครับ ตัวนี้ก็น่าจะเป็น power นะโอเค นี่ก็คือหน้าตารีโมทนะครับตัวรีโมทมีเสามาให้ด้วยเสาอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเสาเหล็กนะครับอ่าไหนๆก็เอาออกมาเดี๋ยวเอาออกมาทีหลังนะ เดี๋ยวผมขอแกะเอาตัวรถมารีวิวให้ดูก่อนนะครับอ่าของเพิ่มเติมหลังจากแกะมาแล้วมีฐาน9โวลต์ให้นะครับสำหรับใส่รีโมทคอนโทรลแล้วก็มีสาย USB นะครับเอาไว้เสียบนะก็ เอาเพลงจากโทรศัพท์มือถือนะครับ หรือว่าจากแคนดิไดหรือว่าจากเครื่องคอมเนี่ย ก็เสียบเข้ามาได้ แล้วก็อะแดปเตอร์กับที่ชาร์จนะครับ แบตตัวนี้ที่มาให้เป็น 1,800 มิลลิแอมนะครับ เช่นเคยถ้าเกิดอยากใช้ระบบเทอร์โบก็ใส่แบตเพิ่มอีก1ตัวนะครับ ร้าน m าซีมีขายนะ ราคาย่อมยาวเลยเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถกันนะครับารูปร่างของรถที่รีวิวนะครับสังเกตแม็กให้มาสวยเลย แม็กสีขาวนะครับนะ โอเคเปลี่ยนล้อนี่ร้านนี้พิกาซีก็มีขายนะครับ ลายสวยเลยเป็นสปอร์ตคาเลนะครับนี่ส่วนที่เด็ดของมันอยู่ตรงนี้นะครับ ชุดลำโพงนะครับนะชุดลำโพงนอกจากจะมีลำโพงแล้วติดเเป็นลายแคปล่านะครับแล้วตรงนี้ก็ยังมีลักษณะของออพูดง่ายๆก็คือที่ควบคุมซาวทั้งหลายนะครับสามารถใส่นี่ยัดดีการ์ดหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับ แล้วก็เสียบ USB นะครับหรือว่า DC 5โวลก็ได้นะครับ รงนี้ก็จะมีรูเสียบแจ็คนะต่างๆเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับ ว่าเป็นยังไง เดี๋ยวลองมาถอดบอดี้กันก่อนนะก็ถอดเจ้าตัวกิปล็อกนะครับ เช่นเคย 4 ตัวนะ อันนี้เป็นกระบะทรงสวยเลยนะครับอ่าส่วนช่วงตัวรถนะครับ ข้างบนก็จะเป็นเอ่อส่วนของเทอร์โบนะครับ จะอยู่ในแผงวงจรข้างบนนะครับ ส่วนแผงวงจรข้างล่างจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับ ก็สามารถมาปลดล็อกตรงนี้นะครับ แล้วก็เปิดได้เลย ก็จะเป็นชุดแผงควบคุมรถนะครับ ข้างล่างนะ สามารถปรับศูนย์ได้นะครับ ใส่แล้วก็เปิดออนเช่นเคยนะครับ ตัวนี้ก็คือบอดี้รถนะครับ เดี๋ยวผมใส่รายละเอียดแบตอะไรให้เรียบร้อยนะ เดี๋ยวจะมาลองเทส แล้วก็พร้อมเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับ ว่าตัวนี้แจ่มขนาดไหนราคา1,690 บาทโคตรจ้าบเลย ภาษาวัยรุ่นไปไหมจ้าบเนี่ยติดตามชมกันนะครับ อ่านี่คือส่วนช่วงบนของรถนะครับ ก็จะมีปุ่มตรงนี้ ตรงนี้นะตรงนี้เปิดได้เลยครับ อาจะมีแบตเตอรี่ซึ่งแยกส่วนกันระหว่างตัวขับเคลื่อนรถแล้วก็ตัวบอดี้รถนะครับตัวบอดี้รถก็มีแบตเตอรี่นะก็เปิดก็จะเป็นไฟซิ่งนะครับไฟซิ่งเลยออกงานโคโยตี้ได้เลยนะเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันเมนูนะครับเลื่อนเพลงปรับเพลงหยุดเพลงนะครับรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ส่วนช่วงบนเนี่ยนี่นะช่วงบนก็จะมีสวิตช์นะครับเราเปิดไปที่ออนครับฟังเสียง Bluetooth mode อ่าแปลว่าบลูทูธพร้อมใช้งานนะครับ คราวนี้เรามาที่โทรศัพท์มือถือของเราครับ เข้าไปโหมดตั้งค่านะครับ ของแต่ละรุ่นนะ อ่าโหมดตั้งค่านะ เดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสก่อน นี่นะครับโหมดตั้งค่าแล้วไปคำว่าบลูทูธครับ อ่า ผมเข้าไปคำว่าบลูทูธนะ ปุ๊บแล้วก็เปิดครับ เปิดบลูทูธไว้ครับ คราวนี้มันจะคอนเน็กหาครับกับสัญญาณ มันชื่อว่า BT Speaker นะครับ เชื่อมต่อแล้วนะครับ เชื่อมต่อเรียบร้อยรอยแล้วนะ ต่อไปแล้วก็เปิดโหมดฟังเพลงของเราเลย ผมเข้าไปใน YouTube นะครับ อ่านี่ช่องซีเก้งทอย ผมเข้าคำว่าเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ดีกว่า จะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์ อันนี้คือเสียงที่ออกมาจากรถนะครับ เราสามารถเพิ่มเสียงจากการเพิ่มเสียงที่โทรศัพท์ได้เลย เป็นไงล่ะนี่คือฟังก์ชันนะครับโอ้โหลดเสียงก่อนลดเสียงก่อนอ่าลดเสียงได้เพิ่มเสียงได้นะครับ เราจะเปิดคลิปเปิดอะไรก็ได้ หรือว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ได้นะครับอ่าผมก็ต้องระวังเพลงเรื่องลิขสิทธิ์นิดนึงอ่าเพื่อเป็นการยืนยันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปแถบกลางเพลงอ่าให้ฟังชัดๆนะเป็นเสียงออกมาจากรถกระบะครับ อ่า นี่เลย อ่า เดี๋ยวผมหยุดสต็อปเพลงก่อน โอเค ปิดเพลงแล้วเรียบร้อยนะครับ ไฟสีสันสดใสเลยนะ นะครับ เดี๋ยวเราจำลองเทสวิ่งกันนะ อันนี้ก็เป็นลูกเล่นคร่าวๆ ที่แตกต่างจากรถดิฟทั่วไปนะครับ คือนอกจากภายนอกจะสวยแล้ว ยังมีฟังก์ชันในโหมดของเครื่องเสียงนะ ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับ ถ้าเกิดใครอยากปิดไฟคือไฟแสบตาไปก็ปิด นี่ก็ไม่วุบวับแล้วนะ ในส่วนของบลูทูธนะครับ ถ้าเราจะไม่ใช้ก็เลื่อนสวิตช์สีแดงตัวนี้เป็นออฟครับส่วนฟังก์ชันตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับ ก็น่าจะใช้เป็นกันก็คือการเลื่อนเพลงเปลี่ยนเพลงนะครับหมวดโทรหมวดอะไรแบบนี้นะครับ ในตัวนี้ได้เลยนะ มีรถคันเดียวเนี่ยเล่นได้หลายอย่างเลย ฟังเพลงก็ได้เลยครับ ใครจะเอาไว้แทนวิทยุก็ได้แทนลำโพงโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันนะครับ ก็เป็นหมวดที่เเสริมขึ้นมาจาก บอดี้รถทั่วไปนะ เดี๋ยวมาลองวิ่งกันดีกว่า ว่าจะเป็นยังไง เปิดเพลงไปด้วยดีกว่าเนาะโอเคอ่าเปิดเพลงจาก YouTube นะครับ ก็เดี๋ยวจะมาลองอ่าระบบการวิ่งช่วงล่างอ่านี่เพลงจาก YouTube นะ แล้วก็เปิดสวิงนะครับ สังเกตว่าเปิดพอเปิดส่วนบังคับเนี่ยช่วงฐานนะครับ ก็จะมีไฟตรงล้อนะอ่าคันนี้เปิดช่วงบนอีกนะครับกับพิบแล้ว อ่าอันนี้คือเต็มรูปแบบนะครับ ผมจะมาลองที่รีโมทคอนโทรลเปิดสวิตช์ที่รีโมทคอนโทรลนะครับนี่นะ เปิดตรงนี้นะ ไฟแดงจะขึ้นนะครับ ผมจะลองขับไปหน้านะครับ แรงนะ นี่เปิดเพลงพร้อมนะ แต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้นะครับ จะเป็นปุ่มเทอร์โบนะครับนะเสียงจะแรงขึ้นนะครับ อ่าประมาณนี้คร่าวๆ นี่นะครับก็เป็นคร่าวๆนะ ของรถดิฟ ติดเครื่องเสียงจากร้านเอเมกาซีราคา1,690บาทลดเสียงก่อนนี่นะครับอ่าลดเสียง ประมาณนี้นะครับคร่าวๆ 1,690 บาท ก็เหมาะเลยสำหรับคนที่ชอบนะครับรถสไตล์นี้นะเป็นรถกระบะนะครับเครื่องเสียงนะครับ อันนี้ก็รีวิวคร่าวๆ นะครับ ให้เห็นเรื่องของการใช้งานนะครับว่ามีเทอร์โบนะครับ แล้วก็น้ำหนักใช้ได้เลยนะ เพราะว่าบอดี้ข้างบนอ่ะมันสามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะครับ ก็ผ่านสายอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับ ก็คือชาร์จแบตนะครับ ก็เสียบไปข้างบนแล้วก็จิ้มกับ โทรศัพท์หรือว่ากับ power bank อะไรก็ได้นะ เพราะข้างบนมีแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับ โอเค วันนี้ซิเก้งทอยก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้สนใจติดต่อร้าน MXRC นะครับโคตรจ้าบเลยคันนี้ลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวมีของดีๆ จาก MXRC มารีวิวให้ชมกันอีกนะครับ วันเสาร์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ ชองซีเก่งถอยด้วยนะครับ